ครับ ต่อไปเป็นการออกเสียง และการอธิบายเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ articulation and description of English consonants พยัญชนะนี่นะครับ ปกติเป็นเสียงพูดที่เกิดจากการบีบช่องเสียง ซึ่งบีบเพียงพอที่จะให้มันทำงานไม่ให้มันเป็นแกลนกลางของพยางค์คือนิวเคลียสซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเน้นเสียง ความดังของเสียงและระดับเสียง แกนกลางของพยางค์นี้ ตามปกติก็คือสระนั่นเอง หรือว่า vowels นั่นเองนะครับเเมื่อเราอธิบายเสียงพยัญชนะเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องให้ข้อมูล 3 ด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง ซึ่งด้านแรกก็ได้แก่เสียงที่เปล่งออกมาเสียงที่เปล่งออกมานั้นเกิดมาจากตำแหน่งใดของช่องเสียง เรียกภาษาอังกฤษว่า place of articulation อันที่ 2 เราจะต้องพูดถึงเสียงที่เปล่งออกมานั้นว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร นั่นก็คือเราจะต้องอธิบายถึง manner of articulation และอันที่สามเสียงที่เปล่งออกมานั้นเป็นเสียงก้องเสียงโคสะที่เรียกว่า voiced sound หรือเป็นเสียงที่ไม่ก้องอโคสะหรือ voiceless sound ครับและอันดับแรกเราจะมาพูดถึงตำแหน่งที่ทำให้เกิดเสียง หรือ place of articulation กันก่อนนะครับ เสียงพูดภาษาอังกฤษจะเกิดจากการปรับแต่งกระแสลมที่ถูกบังคับให้ออกมาจากปอดนะฮะผ่านช่องปากหรือช่องจมูก เสียงที่สร้างขึ้นโดยการใช้การไหลของลมประเภทนี้ จะทำให้ได้ ก็ทำได้โดยการใช้กลไกการปล่อยกระแสลมมาจากปอด หรือเรียกว่า pulmonic aggressive airstream mechanism นะครับ ครับและภาพต่อไปนี้นะครับ จะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของการออกเสียงนะครับโดยเริ่มจากทางขวามือสุดนะขวามือด้านล่างสุดนะครับ ก็คือ c l o t i s ซึ่งเป็นช่องระหว่างเส้นเสียง vocal folds และทั้งหมดนี้อยู่ในกล่องเสียงทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งกล่องเสียงก็คือ r a l i n g s หรือว่า voice box นั่นเอง และถัดขึ้นมานะครับ ถัดขึ้นมาจะเป็นลิ้นปิดช่องเสียง หรือว่า epiglottis ต่อด้วยช่องคอ pharyngeal cavity ลิ้นไก่นะครับตามภาพที่เห็นนะครับหรือเรียกว่า uvula และเพดานอ่อนตรงนี้นะครับเรียกว่า velum หรือ soft palate เพดานแข็งนะครับเพดานแข็งหรือ palate หรือว่า hard palate แล้วก็ตามมาด้วยช่องปากหรือ oral cavity นะแล้วก็ช่องจมูก nasal cavity และอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือปุ่มเหงือกนะครับ alveolar ridge ตรงนี้คือ alveolar ridge นะครับ และนี่ก็เป็นจมูก nose ริมฝีปาก lips แล้วก็ฟัน teeth ก็จะมี upper teeth lower teeth ก็คือฟันบนกับฟันล่าง และสุดท้ายก็คือลิ้นหรือ tongue นั่นเองนะครับ ครับ และสำหรับลิ้นนะครับ ก็แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้แก่ส่วนแรกคือด้านปลายของลิ้นเลยนะครับ เรียกว่า tip of the tongue ส่วนต่อจากปลายลิ้นก็จะเรียกว่า blade of the tongue ด้านหน้าของลิ้น front of the tongue ด้านหลังของลิ้นก็เป็น back of the tongue และโคนลิ้นก็เรียกว่า root of the tongue ครับครับและตำแหน่งหรือสถานที่ภายในช่องเสียง ที่ทำให้เกิดเสียงพยัญชนะหรือ place of articulation มีทั้งหมด 8 ที่ด้วยกันนะครับ เราจะเรียกชื่อตามอวัยวะในช่องเสียงนะครับ โดยมีตัวอย่างเสียงพยัญชนะที่เกิดขึ้นตามสถานที่ดังกล่าว ดังต่อไปนี้นะครับ ตำแหน่งแรกที่เห็นในภาพนี้นะครับ เป็นตำแหน่งที่เรียกว่า bilabial เป็นตำแหน่งเสียงพยัญชนะที่เกิดขึ้นจากบริเวณ ริมฝีปากบน และริมฝีปากล่าง นะครับ เสียงที่เกิดจากบริเวณนี้มีอยู่ด้วยกัน 4 เสียง ได้แก่เสียงเช่นคำว่า pat เสียง b เช่นคำว่า bat เสียง m m เช่นคำว่า mat เสียง w w เช่นคำว่า with เป็นต้นนะครับ จากตำแหน่ง bilabel ทีนี้เรามาดูตำแหน่งที่เรียกว่า labiodental ตำแหน่งนี้ เสียงพยัญชนะที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบริเวณฟันบนกับริมฝีปากล่าง เสียงที่เกิดขึ้นบริเวณนี้มีอยู่สองเสียง ได้แก่เสียง f เช่นคำว่า fat ที่แปลว่าอ้วนนะครับ และอีกเสียงหนึ่งคือเสียง v v v ฟันบนกับริมฝีปากล่างนะครับ v เช่นคำว่า vat vat ตำแหน่งถัดไปนะครับเราเรียกว่า interdental คำว่า inter มี between ก็คือระหว่าง dental คือฟัน ดังนั้นเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้เกิดจากการที่ระวางปลายลิ้น ระหว่างฟันล่างและฟันบนด้านหน้านะครับ ดังนั้นเสียงที่เกิดขึ้นบริเวณนี้จะมีอยู่สองเสียง ได้แก่เสียง นะครับ คือเสียง เช่นคำว่าเส้นเส้นที่แปลว่าผอมหรือบาง และอีกเสียงหนึ่ง เช่นเสียง เช่นคำว่า they they อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ตำแหน่งถัดไปนะครับ เรียกว่า alveolar alveolar เสียงพยัญชนะกลุ่มนี้เกิดจากการแตะปลายลิ้นที่ปุ่มเหงือกนะฮะปุ่มเหงือกก็คือด้านในอของฟันบนนะครับจะมีปุ่มเหงือกอยู่ เราเรียกตำแหน่งนี้ปุ่มเหงือกนี้เราเรียกภาษาอังกฤษว่า alveolar ridge alveolar ridge นะครับเสียงที่เกิดจากบริเวณนี้ของช่องปากมีทั้งหมดด้วยกัน7เสียง ได้แก่เสียงต่อไปนี้นะครับ เสียงเช่นคำว่า tap เสียง sip เสียง n n เช่น news เสียง r r เช่นคำว่า rain เสียง d dap เสียง z zip เสียง l l l เช่นคำว่า lose เสียง l เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่า ปลายลิ้นจะแตะบน ปุ่มเหงือกนะครับล lose เป็นต้นนะครับ และตำแหน่งเสียงตำแหน่งที่เกิดเสียงถัดไปนะครับคือตำแหน่งที่เรียกว่า palatal palatal เสียงของพระยชนะกลุ่มนี้นะครับเกิดจากการดันส่วนหน้าของลิ้น ขึ้นไปแตะเพดานแข็งของปาก โดยที่ส่วนหน้าของลิ้นจะแข็งและด้านหลังของลิ้นจะนุ่มเสียงที่เกิดจากบริเวณช่องปากแบบนี้นะครับ มีด้วยกัน 3 เสียง ได้แก่เสียงแรกเช่นเสียง เช่นคำว่า leash leash นะฮะเสียงที่สองเช่นเสียงนะครับได้คำว่า measure measure measure และอีกเสียงหนึ่งคือเสียง y y y เช่นคำว่า yes yes อย่างนี้เป็นต้นนะครับ place of articulation ของพยัญชนะกลุ่มต่อไปนะครับก็คือ palatal alveolar หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า p a l a t ตอ alveolar เสียงของพยัญชนะกลุ่มนี้นะครับ จะเกิดจากการแตะปลายลิ้นตรงปุ่มเหงือกนะครับด้านในของของของฟันนะด้านบนของฟันบนนะครับจะเป็นปุ่มเหงือกอยู่ แล้วก็ดึงลิ้นกลับไปที่เพดานแข็ง ในเวลาเดียวกันก็การเปล่งเสียงก็จะสิ้นสุดลงตรงนั้นนะครับ เสียงที่เกิดบริเวณนี้นะครับจะมีอยู่ 2 เสียงได้แก่เสียงเสียง เช่นคำว่า cheap และเสียง j j เช่นคำว่า j e v e l j e v e l นะครับ ต่อไปเป็นเสียงพยัญชนะกลุ่ม velar เสียงพยัญชนะกลุ่มนี้นะครับเกิดจากการยกและกระดันส่วนหลังของลิ้น ไปยังเพดานอ่อนข้างใน ที่เรียกว่า velum หรือ soft palate เสียงที่เกิดบริเวณช่องปากตรงนี้นะครับมีอยู่ 3 เสียงได้แก่เสียง เช่นคำว่า kind เสียง g g g g เช่นคำว่า gill แล้วก็เสียง ng ng ng เช่นคำว่า sing sing ครับ และตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับ ก็คือตำแหน่งที่เรียกว่า glottal หรือว่า glottal consonants เสียงของพยัญชนะกลุ่มนี้นะครับเกิดจาก เกิดตรงที่ตำแหน่งของช่องว่างระหว่างเส้นเสียง ที่เราเรียกว่า glottis เสียงที่เกิดบริเวณช่องปากนี้มีอยู่ 2 เสียงนะครับ คือเสียง glottal ได้แก่เสียงฮะเช่นคำว่า high เสียงนี้นะครับเกิดจากลมในปอดจะไหลผ่านขึ้นมาจากช่องเสียงที่เปิดกว้าง และผ่านไปยังช่องปากและจมูกอย่างอิสระเสรี และอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียง glottal stop glottal stop เช่นเสียงแบบว่าอะโออะทำนองนี้นะครับ เสียงนี้เกิดจากเส้นเสียงที่กักลมไว้ เสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาตามปกติ ในการสะกดคำภาษาอังกฤษ จะไม่ใช้สัญลักษณ์ใดๆแทนเสียงนี้นะครับเสียง glottal stop และหัวข้อต่อไปที่เราจะต้องพูดถึงนะครับ เมื่อต้องอธิบายเสียงของพยัญชนะภาษาอังกฤษ นั่นก็คือเรื่องของเสียงกล้อง หรือเสียงอะโคเสียงโคสะนะครับ voiced sound และเสียงไม่กล้อง ซึ่งเราเรียกว่าเสียงอะโคสะภาษาอังกฤษบอกว่า voiceless sound ซึ่งตำแหน่งของเสียงประเภทนี้อยู่ที่ช่องปากอยู่ที่ช่องเสียง glottis ซึ่งจะอยู่ภายในกล่องเสียง larynx และตั้งอยู่ตรงปลายสุดของหลอดลม ข้างในกล่องเสียงจะมีเส้นเสียงที่เรียกว่า vocal folds อยู่ ดังที่เห็นปรากฏในภาพเนี่ยนะครับครับ และเส้นเสียงคู่นี้นะครับ สามารถคลายตัวนะครับ เพื่อให้กระแสลมผ่านได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกัน มันสามารถยืดชิดกัน เพื่อให้เกิดการสั่นนะฮะเมื่ออากาศผ่านเข้ามาเนี่ยเช่นถ้าคุณทำเสียงเส้นเสียงของคุณจะผ่อนคลายเปิดออก และเมื่อคุณทำเสียง คุณจะรู้สึกการสั่นสะเทือนในกล่องเสียง ตรงนี้นะครับลองเอามือแตะดูนะครับ การสั่นสะเทือนนี้มีสาเหตุมาจากเส้นเสียงชิดเข้าหากัน เสียงที่ทำให้เกิดการสั่นนี้เรียกว่าเสียงกล้องที่ผมกล่าวไปเมื่อต้นนะครับ ก็คือเสียงอโคสะหรือ voice sound และเสียงที่เส้นเสียงเปิดผ่อนคลาย และไม่สั่นสะเทือนนี่เรียกว่าเสียงไม่กล้อง หรือเสียงอะโคสะหรือว่า voiceless sound ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละครับ ต่อไปมาดูตัวอย่างคู่คำหรือ minimal pairs นะครับที่เกิดมาจากตำแหน่งหรือ place of articulation เดียวกันนะครับ แต่แตกต่างกันตรงที่คำหนึ่งเป็น voiced แต่อีกคำหนึ่งเป็น voiceless เรามาลองออกเสียงด้วยกันนะครับ ดูคู่แรก จะมีทั้งหมดด้วยกัน 8 คู่นะครับดูคู่แรกนะครับ เสียง v กับเสียง f เช่นคำว่า vet กับคำว่า fact คำคู่ที่สองนะครับ thy thigh ต่อไปนะครับ zip sip คำที่สี่นะครับ delusion delusion กับ delusion คำที่ห้านะครับคำว่า ridge ridge กับ rich rich คู่ที่ 6 นะครับคำว่า bat bat กับ pat pat คำที่ 7 นะครับ d a b d a b tap tap คู่ที่ 8 นะครับ gill kill gill kill สังเกตว่าคำแรกจะเป็น voiced นะครับ เสียงจะสั่นตรงนี้นะครับ นะตรงตรงคอหอยเนี่ยนะครับ อีกคำหนึ่งคู่ จะเป็นออกเสียงที่ไม่มีเสียงสั่นตรงนี้ก็คือเป็น voiceless นั่นเองนะครับ